ตื่นเช้าลืมตาขึ้นมาก็ไม่เจอเธอในยามเช้า ก็รู้ว่าเรื่องของเรามันจบไปแล้วฉันควรเข้าใจ ต่อคำกับเธอมากมาย อย่าไปส่งแชทท้งเฟซและไลน์โอ้ไม่รู้จะห้ามยังไง ก็เมื่อในใจมันยังรักเธอยังเอาแต่พลาคิดถึงแต่เธอยังเอาแต่พลานึกถึงวันวานของ ฉันรักแล้วเธอก็กลับกรอบอกเธอนั้นบอก บอกเธอนั้นบอก หลอกให้ฉันรักแล้วเธอก็กลับกรอเธอบอกจะอยู่กับฉันเธอบอกจะอยู่ด้วยกันเธอ บอกว่าไม่มีวันเธอนั้นจะเปลี่ยนไป รักกันด้วยหัวใจไม่ใช่ที่เงินตรา เป็นคนธรรมดาแต่รักนั้นยิ่งใหญ่ ไม่เหมือนใครใครแต่สุดท้ายก็ต้องลา เช้าก็รู้ว่าเรื่องของเรามันจบไปแล้ว ฉันควรเข้าใจ อย่าไปต่อค้ำกับเธอมากมาย อย่าไปส่งแชททางเฟซและไลน์โอ้ไม่รู้จะห้ามยังไง ก็เมื่อในใจมันยังรักเธอ ยังเอาแต่ อนั้นบอก บอกเธอนั้นบอกหลอกให้ฉันรักแล้วเธอก็กลับกลอกบอกเธอนั้นบอกบอกเธอนั้นบอกหลอกให้ฉันรักแล้วเธอก็กลับกลอกเธอบอกไม่ชอบอย่างนี้ เธอบอกไม่ชอบอย่างนั้น เธอบอกไม่ชอบบุหรี่เธอบอกไม่ชอบเล่นเกมเธอบอกสารพัดฉันก็ยังทำให้แต่ที่ไหนได้เธอมาทอดทิ้งกันทุกๆครั้ง ขึ้นมาฉันก็ยังมีน้ำตาร้องไห้ห่วยหวนขอให้เธอกลับมาเพื่อมารักกันดังนิยายอย่างที่เธอเคยบอกไว้รักกันจนนาสุดท้ายไปแฮปปี้แอนดิ้งแต่สุดท้ายก็มีแค่ฉันจึงอยู่ตรงนี้ตามหาความฝันของสองเราเราตัวคนเดียวยิ่งคิดยิ่งทรมานเจ็บช้ำไปทั้งหัวใจไม่อยากจะพัรนาในเวลาที่ไม่มีเธออยากจะบอกเหลือเกินว่าคิด ขาดใจแต่สุดท้ายก็เป็นแค่ฝัน เพราะละนั้นไม่อาจจะคืนกลับมาโชคชะตาฟ้าลิขิตชีวิตคงเปลี่ยนไม่ได้ต่อจากนี้ก็คอยเธอโชคดี โชคดีนะที่รัก โชคดีนะที่